ทีแรกไม่ให้นะเอ้ยโอ้โหมีลุ้นอีกแล้วครับ จังหวะนี้เปิดมา มันใกล้ลุ้นเลยว่ะ ขอสักหน่อยไปสักคำวิสปินต้องกดกดหน่อยไหมเปิดหัว เปิดหัวเข้าให้หน่อย ไม่เคยเข้าเลยเกมนี้ไม่เคยลงเลยแม่ง เคยกดไปแม่งเสียแม่งเสีย เลยไม่ค่อยเล่น รู้สึกวันแตกยากวันนี้ มากระดวงนะลองดูหน่อยวันนี้หวยออกนะไม่ถูกหวยต้องมาโดนหน่อยนะป้าป้าป้าป้าโอ้ได้พิกหยวกอุ้ยได้ได้เยอะดีหว่าคูณห้าด้วย มา ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังอางุ่นมายังองุ่นมาคูณเจ็ดแล้วช่องลงแล้วจังหวะเนี้ย โอ้โห ไม่ลงวะเฮ้ย ไม่ลงให้วะได้มาหนึ่งพันหกสิบสี่บาท โอ้ยเปิดหัวมาก็ได้เป็นพันเลยวะเอาเรื่องเวลาขอหน่อยวันนี้ ขอหน่อยหวยไม่โดนแล้ว ขอหน่อยสล็อตต้องมาออ้ไม้ลุ้นอีกแล้ว ขอสักหน่อยไปขอสักหน่อยไปคิดว่าจะลงเข้าวายสามตัวไปจะเป็นหน่อยเฮ้ยไม่ไม่ค่อยแตกเลย วะท่านผู้ชมทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ ออกไปไหนก็ระวังตัวกันด้วยนะครับ ไปะลงตลาดเนี่ยล้างมือบ่อยๆ ใส่แมสตลอดนะ อย่าเผลอถอดเลยนะโควิดมันไม่เข้าใครออกใครนะครับทุกคน ไหนจะน้ำท่วมอีกแหมเขาก็บ้าเนาะให้สวดมนต์ไล่น้ำท่วม คิดอะไรอยู่สมองเราไม่เอ่ยชื่อเราไม่เอ่ยชื่ออืมพูดถึงมันก็ไม่ค่อยลงนะ เอ้ยไม้ลุ้นอีกแล้วครับจังหวะนี้ยังไง วายโอ้โหคิดว่ามันจะหยุดให้อ่ะตั้งหน่อยปะตั้งหน่อยปะไม่มาว่ะเฮ้ยเออให้ลุ้นอีกแล้ว ให้ลุ้นบ่อยเกินไปนะ ให้ลุ้นแต่ไม่ลงนี่ก็ไม่เอานะครับผมโอ้โห ไม่มาแยะอะไรกันครับเนี่ย มามามามามามามา ลงสักหน่อยดีวะปึ๊บมาปึ๊บโอ้โหยังมีลุ้นยังมีลุ้นปึ้งปึ้งปึ้งโอ้โหแย่เลยว่าแบบนี้ เอ้ยเข้าฟีสปินได้สักหน่อยก็ได้นะ ขอร้องแหละ เออมามามามันชอบไปลุ้นน่ะแต่มันไม่หลงให้ อาดูผมไม่รู้ละแม่งมันไม่ยอมลงไห้เห็นไหมพูดยังไม่ทันขาดคำเลย มันยังไม่ลงเลยแอปเปิลมายี่สี่บาทมาหน่อย มาหน่อย อย่าเงียบ อย่าเงียบ มา มาวาโอ้โหจะไหลไปทำไมยังไม่หยุดนะ ไม่เฟี้ยวเลยวะ่ะเออแครอทมา 24 บาท มาลุ้นหน่อยปั๊บปั๊บโอ้แอปเปิลมาอีก 40 คูณ 3 แล้วยังหวะนี้ขอลงแบบเน้นๆนี่เออมา 60เองว่ะเออแครอทมา อะไรร้อยหกสิบไม่ลุ้นนะใครลุ้นแครอทอะไรเนี่ยลุ้นไอ้ตัวตุนเข้ามา มันมันไม่เข้าอ่ะ ฮ้ย อะไรครับเนี่ยข้าวโพดมปยี่สิบสี่บาท อืมโอ้ข้าวน้อยน้อย จังวะ แม่ง น้อย พอ ๆ กับสมองคนอันนั่นแหละ ไม่เื่ยชื่อดีกว่ะ t h เกม ไอชื่อ t h เกม อืมสี่สิบแปดบาทครับ อืมมาสามสิบสองบาทโอ้โห ไม่ลงต่อวะเฮ้ยถึงเก้าร้อยได้กำไรอยู่ตอนนี้แต่ไม่รู้ว่ามันจะลงหรือเปล่า เฮ้ย จังหวะนี้ ไอ้หนไอ้ตุนไอ้ตุนมา ยอาไปลุ้นแต่มันก็ไม่ลงให้กูเลยนะ อือมายี่สิบสี่บาท อือมาหกสิบสี่บาท อือมาอีกหกสิบขออีกหน่อยปะโอ้โห ได้มาร้อยสี่สิบแปดบาท อือจังหวะนี้แหละ มา โอ้โหต้นอย่าทำกูผิดหวังนะ อย่านะ เดี๋ยวจะแบนมึงนะกูจะไม่เล่นมึงอีกต่อไปนะเกมเนี้ย อืมมาให้ลุ้นอีกแล้ว ให้ลุ้นมาสี่ห้ารอบแล้วมึงยังไม่ลงให้กูสักรอบเลยขอหน่อยไปโอ้โหมีลุ้นว่ะ มีลุ้นว่ะป้าบป้าบอืมขอลุ้นอีกสักหน่อยไหมป้าบป้าบเอ้ยจังหวะนี้ ไม่ลุ้นมาโอ้โห ไม่ลงอยู่ดี เห็นไหมเฟลว่ะ เฮ้ยไม่ลงไดเลยว่ะมันไม่ค่อยลงเลยวะอยากแบบแตกหนักๆ จัดเต็มๆอย่างเงี้ยไม่ได้เลยไง โอ้โห มาหน่อยโอ้แย่วัดทุกคนตัวมาเท่าทุนอีกแล้วนะเนี่ยทำเบ็ดเป็นเท่าไหร่ร้อยหนึ่งแม่งหมุดหงิดละ ไปเออมันต้องงี้ขอรุ่นหน่อยวะหยุดเออปรัเบ็ดแม่งถูกจังหวะจริงๆเลยกูต้องเบ็ดร้อยตลอดใช่ไหมเนี่ยเกมเนี้ยแม่งไว้แต่ลงได้ อุ้ยได้เพิ่มมาอีกหนึ่งที อืมลงมาหนึ่งร้อย ขอให้สักหน่อย อือ หนึ่งร้อยอีกแล้ว อืมคูณสามยังไวนี้คูณสาม ป้าบ โอ้ร้อยแปดสิบขอยโอ้โห อืมมาคูณสี่โอ้สี่ร้อยแปดสิบคูณห้าจังหวะนี้ โอ้ไม่มาว่ะ อืออุ้ยพันห้าสิบบาทขออีกหน่อยหม เอออูเจ็ดร้อยแปดสิบไม่อืมคูณเจ็ดไม่สี่ร้อยยี่สิบขออีกทิ้งไหมอคูณแปดไม่ไม้วะได้เท่าไหร่วะโอ้สองพันสองร้อยห้าสิบบาทท่านผู้ชม เป็นไงอ่ะ ต้องให้โมโหต้องไม่ต้องให้โมโห อืมสี่ร้อยแปดสิบคูณเก้ามา อือห้าร้อยสี่สิบ คูณสิบโอ้โห อ้ได้มาหนึ่งพันกับยี่สิบบาทคูณสิบแล้วตอนนี้เออโอ้หนึ่งพันห้าร้อยคูณสิบเอ็ดอืมพันสองคูณสิบสองมาเออเจ็ดร้อยยี่สิบเกิดอยู่นะ เกิดอยู่นะบ้างไหมตอนท้ายๆว่ะท่านผู้ชมแม่ สิบสามพันสี่ร้อยสามสิบบาทครับพระเจ้าจอดมันยอดมาก อืม ไม่ลงว่ะ้ได้มาเฉ่าไวะโอ้เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทครับท่านผู้ชมพอดีกว่า แหะได้กำไรแล้ว ทุนเก้าร้อยเองได้มาตั้งแปดพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทต้องให้โมโหแบบตาละร้อยอย่างเงี้ย